บรรยายก็จะมีคนถามว่า เอ๊ะทำไมข้าแบบน้นแก้งเนี่ย ก็เป็นข้าราชการทั้งคู่งั้นก็ให้แยกเบิกสิให้เบิกชายหนุ่มเนี่ยเอาไปเบิกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยให้นายก้าวเป็นคนเบิกแล้วค่ารักษาพยาบาลเด็กหญิงสองเนี่ย ก็ให้นายนางแก้เป็นคนเบิกถามว่าแบบนี้ทำได้ไหมนะคะ แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าเด็กชายหนุ่มเนี่ยเป็นบุคคลที่สิทธิของทางคู่ นะคะ เพราะฉะนั้น ไม่สามารถแยกเบิกได้ นะคะ จะไปแยกว่าอันนี้ลูกฉันอันนี้ลูกเธอแบบนี้ทำไม่ได้นะคะ เด็กชายหนึ่งก็เป็นบุตรคนที่สามของทางคู่ และเด็กหญิงสองก็เป็นบุตรคนลำดับที่สี่ของทางคู่นะคะไม่สามารถแยกเบิกได้มาถึงคำถามนะคะเกิมีศึกษาว่า การแทนที่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเนี่ยจะ้อ้มีบุตรในลำดับที่สามารถเลือกมาแทนที่ได้โดยทันทีหรือไม่นะคะ เมื่อตอนได้อกตัวเป็นไปว่าบุตรเนี่ยสามารถมาแทนที่ได้กรณีที่บุตรในลำดับที่หนึ่งถึงสามเนี่ยเสียชีวิตลงก่อนที่เขาจะบรรลุนิติภาวะใช่ไหมคะถามว่าตอนที่บุตรคนที่สองหรือนะบุตรคนที่สองเสียชีวิตลง จำเป็นไหมที่เราต้องมีบุตรคนที่สี่ทันทีในระหว่างที่บุตรคนที่สองเสียชีวิตลงคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะคะแม้บุตรคนที่สองเสียชีวิตลงไปก่อนที่เราจะไปลุ้นดุภาวะนะคะแล้วอีกห้าปีถัดมานะคะมีบุตรลำดับที่สี่บุตรลำดับที่สี่เนี่ยก็สามารถขึ้นมาแทนที่บุตรคนที่สองได้ทันทีนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนที่มาแทนที่ได้ตอนที่บุตรเสียชีวิตลย นะคะ้นฐานถัดไปก็คือ้นสังหารเนี่ยจะต้องมีอยู่ก่อนที่บุตรจะบรรลุนิติภาวะหรือไม่นะคำสั่งสามที่บอกว่าเป็นคนเท้าหรือเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีอยู่ก่อนที่บุตรจะบรรลุนิติภาวะนะคะคำกล่าวคือบุตรบรรลุนิติภาวะไปแล้วนะคะอีกห้าปีถัดไปแล้วบุตร เุตรเนี่ยมีคำสารสารสั่งให้เป็นคนไร้เสมือนไร้ความสามารถกรณีแบบนี้เนี่ยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปห้าปีแล้วเพื่อนมีสิทธิ์ก็ยังควรสามารถนำค่ารักษาพยาบาลของบุตรที่สารสั่งให้เป็นคนไร้เสมือนไร้เนี่ยเอามาเบิกได้อยู่นะคะ ไม่จำเป็นจะต้องมีคำสั่งศาลบุตรก่อนที่บุตรจะบรรลุนิติภาวะนะคะเราก็รู้กันไปแล้วว่า เม่มีสูตรคือใครนะคะทบทวนกันไปแล้วว่าคคในครอบครัวเนี่ยคือใคร แล้วก็มีเอกสารอะไรบ้าง ที่จะมาแสดงความสัมพันธ์นะคะกรณีมีดุดุดแตกจะทำอย่างไรนะคะเรามาดูต่อกันที่แนวคิดหลักในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะแนวคิดหลักด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะในด้านของการรักษาพยาบาลนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นกรณีที่เกิดมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเกิดขึ้นก่อนนะคะ ถึงจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ อันนี้คือเจตนารมณ์ของกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะคะ จะต้องมีการเจ็บป่วยมีอาการบาดเจ็บนะคะ เกิดขึ้นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวคิดเรื่องการรักษาอยาบาลเนี่ยมันจะไม่ได้เรียนไปถึงกรณีของการที่เป็นกรณีของการป้องกันโรคนะคะ จะไม่ได้รวมไปถึงตรงนั้นนะคะ แต่ว่าในตัวพระราชกิจการเนี่ยก็ มีการกำหนดอยู่ว่า การรักษาพยาบาลจะรวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยทั้งนี้ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดนั่นหมายความว่าหากกระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศกำหนดก็แต่ยังไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้นะคะ ปัจจุบันนี้นี่ย กระทรวงการคลังมีกำหนดอยู่เพียงแค่กรณีเดียวที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนี่ก็คือ การตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเพราะฉะนั้น การฉีดวัคซีนนะคะอาจเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีนะคะ กรณีแบบนี้จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะคะไม่สามารถเบิกค่าฉีดวัคซีนได้ไม่สามารถเบิกค่าวัคซีนได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดหลักของการรักษาพยาบาล้องเริ่มมาจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนะคะมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนะคะเมื่อไปพบแพทย์ทำการรักษาแล้วถึงจะเบิกได้นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเพื่อจำไว้ให้ดีเลยในการเบิกค่ารักษาก็คือเจ็บป่วยพบแพทย์รักษาเบิกได้นะคะ เจ็บป่วยพะแพทย์รักษาเกิดได้นะคะ อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการพิจารณาเรื่องค่ารักษาเลยนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊วัคซีนบางอย่างก็เกิดค่ารักษาพยาบาลได้นะ จริงค่ะ อย่างเช่นกรณีที่เป็นวัคซีนต้องการพิษสุนัขบ้าวัคซีนต้องการแบคทีเรียนะคะหรือว่าเซรุ่มพิษงูสามกรณีนี้แตกต่างจากวัคซีนทั่วไปก็คือว่า การที่เราฉีดวัคซีนสามตัวนี้ได้ จะต้องมีอาการเจ็บป่วยหรือมีการเจ็บก่อนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นวัคซีนที่สามารถิดได้นะคะ มันจะแตกต่างกับกรณีเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะเรายังไม่ทันได้เป็นหวัดเลยนะคะ เรายังไม่ทันได้เป็นหวัด แต่ว่าไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กรณีแบบนี้เนี่ย มันถือเป็นการป้องกันโรคนะคะ แต่ว่าการฉีดเซรุ่มเนี่ยหรือว่าวัคซีนป้องกันหัตยักอันนี้เป็นเรื่องของการรักษานะคะต้องแยกกันให้ดีนะคะในการค่ารักษาพยาบาลเนี่ย จะไม่ได้สนใจนะคะสาเหตุของการเจ็บป่วยนะคะเพราะฉะนั้น กรณีศึกษานี้เนี่ยที่เป็นการฆ่าตัวตายนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าราชการอาจจะหักลักคุก นะคะก็เลยไปกินน้ำยาฆ่าน้ำยาล้างห้องน้ำฆ่าตัวตายนะคะช้ำรักฆ่าตัวตายนะคะ ไปเกาะใกล้ๆโรงพยาบาลหน่อยก็เลยมีคนนำส่งโรงพยาบาลทันนะคะ แพทย์ก็ทำการล้างท้องทำการช่วยชีวิตนะคะถามว่ากรณีแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายค่าที่เป็นค่ารักษาพยาบาลในการล้างท้องในการช่วยเหลือชีวิต สามารถเบิกได้ไหม า็เราก็สามารถเบิกได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจสาเหตุว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเนี่ย มาจากการฆ่าตัวตายหรือมาจากอะไร นะคะ ไม่ได้สนใจสาเหตุของการเจ็บป่วยนะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยเราจะไม่รวมถึงการเสริมความงามนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเสริมความงามไปเสริมจมูกเสริมหน้าอกแบบนี้เปิดไม่ได้นะคะ แต่หากพอไปทำสัญญกรรมแล้วเนี่ยเกิดปัญหานะคะอย่างเช่นซิลิโคนเน่านะคะหรือเกิดการอักเสบแบบนี้เนี่ยมันคือมีการอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปแก้ไขปัญหาจากการทำสัญญกรรมก็สามารถเกิดได้นะคะไปแก้ เไปรักษาซิลิโคนเน่าแบบนี้ก็สามารถนะคะ แต่ตอนที่ไปทำศัลยกรรมเบิกไม่ได้นะคะกรณีศึกษาถัดไปคือการเลเซอร์ฟันแดงในเด็กนะคะที่โรงเลเซอร์ในเด็กเพราะว่าเคยมีเคสหาลือมานะคะ จะเป็นเคสของเด็ก เคสนั้น เนี่ยเราหาลืมไปทางแพทยสภานะคะ เป็นกรณีที่เด็กเนี่ยมี จำเป็นที่จะต้องมีเลเซอร์ เพื่อที่จะรักษาการแตกยังไม่เรื่โดยตาแดงนั้นเนี่ยมันเข้าไปเชื่อมโยงกับเส้นเลือดภายในร่างกายของเด็กนะคะซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้แพทย์ชพาก็ตอบมาแล้วว่าการยิงเลเซอร์เนี่ยมันถือเป็นการรักษาพยาบาลไม่ใช่การเสริมความงามกรณีแบบนี้จึงเกิดได้ นะคะในทางกลับกันหากตาแดงนั้นเนี่ย มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันไม่ได้ส่งผลอะไรต่ออวัยวะภายในร่างกายนะคะ ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษา นะคะ การยิงเลเซอร์เพื่อให้ตาแดงสลายหายไปเนี่ย มันก็อาจจะถูกมองได้ว่ามันเป็นการเสริมความงามนะคะ เพราะฉะนั้นอาจต้องดูเป็นหลายกรณีว่าตาแดงตรงนั้นเนี่ยมัน ส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือเปล่านะคะ และการรักษาด้วยการยิงเลเซอร์เนี่ย มันถือเป็นการเสริมความงามหรือไม่นะคะ อันนี้จะอาจต้องพิจารณาแต่ละเคสไปต่อไปนะคะ จะเป็นเรื่องของการเลือกสิทธิ์แล้วก็สอันซ้อนนะคะ ยังคงจำ ไลด์ตอนต้นที่เราพูดถึงเรื่องระบบสุขภาพของประเทศไทยกันได้ ใช่ไหมคะสไลด์นั้นจะมีความสัมพันธ์กับสไลด์นี้นะคะเนื่องจากว่าสูตรบางสูตรเนี่ยมันอาจจะซ้อนกันได้นะคะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยดีกับการที่มีสิทธิ์ราชการซ้อนกับสิทธิ์ประกันสังคมนะคะ การเลือกสิทธิ์แล้วก็สิทธิ์ซ้ำซ้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อยู่ในสามลักษณะ นะคะ ก็คือสิบหลักซ้อนกันสิบหลักซ้อนกับสิบแรงสิบแรงซ้อนกับสิบแรงนะคะสิบหลักสิบแรงคืออะไรสิบหลักเนี่ยหมายถึงสิทธิ์ที่เกิดจากตนเองนะคะหรือว่าเกิดตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของสิทธิ์อันนี้เราเรียกว่าสิทธิ์สิทธิ์แดงหมายถึงสิทธิ์ที่เกิดจากการเป็นบุคคลในครอบครัวนะคะหมายถึงเราเนี่ยไปอาศัยสิทธิ์เขาเพื่อที่จะได้ค่ารักษาพยาบาล นะคะสิทธิ์ตรงนี้เรียกว่าสิทธิ์ต่อนะคะซ้ำซ้อนกันได้ในสามลักษณะนะคะ ซึ่งการใช้สิทธิ์แต่ละลักษณะนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งสิทธิ์ซ้ำซ้อนจะอยู่ในตัวมาตราสิทธ์ของพระราชกิจสิกานะคะ เรามาดูสิทธิ์ซ้ำซ้อนในลักษณะรอบ สิทธิซ้ำซ้อนในลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นกรณีของสิทธิหลักซ้อนกับสิทธิหลักนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าราชการนะคะเมื่อบรรจุเขาก็จะได้สิทธิ์ราชการใช่ไหมคะสิทธิฝึกค่าราชการจากการราชการเขาเอ่อยกตัวอย่างคุณหมอแล้วกันนะคะจะเจอได้บ่อยคุณหมอและราชการมีสิทธิ์ราชการ พอหมดเวลาราชการปุ๊บไปทำงานพาร์ทไทม์พอไปทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ประกันสังคมอีกนะคะมีสิทธิ์ประกันสังคมอีกตอนที่เป็นงงานพาร์ทไทม์แต่ว่าคุณหมอเนี่ยมีสองสิทธิ์ด้วยกันที่เกิดจากตัวเขาเองนะคะก็คือสิทธิ์ราชการและสิทธิ์ประกันสังคมวิธีการใช้สิทธิ์คือคุณหมอทั้งหมดนะคะเลือกว่าจะใช้สิทธิ์จากหน่วยงานไหน นะจะใช้สิทธิ์เบิกจากทางราชการหรือว่าจะใช้สิทธิ์เบิกจากทางประกันสังคมนะคะต้องเลือกสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งนะคะเมื่อเลือกแล้วจะหมดสิทธิ์อีกสิทธิ์หนึ่งทันทีนะคะเมื่อเลือกแล้วจะหมดจากอีกสิทธิ์หนึ่งทันทีนะคะการเลือกสิทธิ์เนี่ยเป็นไปเฉพาะตัวของตัวเองนะคะไม่รวมไปถึงบุคคลในครอบครัวด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณหมอเลือกที่จะใช้สิทธิประกันสังคมนะคะ จำลนังสืบจากราชการ แต่บุคคลในครอบครัวเขาเนี่ยก็ยังคงมีสิทธิราชการต่อไปด้วยอยู่นะคะ ในเวลาต่อมาหากคุณหมอเปลี่ยนไปนะคะไม่อยากใช้สิทธิประกันสังคมละอยากจะเปลี่ยนสิทธิ์กลับมาใช้สิทธิราชการนะคะกรณีแบบนี้ก็ทำได้นะคะ แต่ว่าจะทำเปลี่ยนสิทธิ์ได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะทุกเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะ ก็จะต้องเรื่องแบบ7128 ที่จะแก้ไขกลุ่มแดงสีนะคะ อันนี้เป็นไปทามเกณฑ์มเจ37นะคะปัญหานี้จะเกิดเออ่พวกสิทธิ์ซ้ำซ้อนในลักษณะที่เป็นสิทธิ์หลักซ้อนกับสิทธิ์หลักเนี่ย จะเกิดพบได้ส่วนใหญ่ในกรณีที่เป็นข้าราชการบรรจุต่นะคะ เพราะว่า ข้าราชการในจุดใหม่เนี่ยบางกรณีเขาอาจจะเคยทำงานที่บริษัทเอกชนมาก่อนนะคะ แล้วประกันสังคมเนี่ยเมื่อออกจากประกันสังคมแล้วเขาจะมีความคุ้มครองต่อเนื่องอีกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่บรรจุรับราชการเราก็ยังอยู่ในช่วงเวลาหกเดือนนะคะก็เขาจะยังเขาจะยังมีสิทธิประกันสังคมอยู่ แล้วเขาก็มีสิทธิราชการด้วยนะคะ กรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นเลือกสิทธิประกันสังคมหรือทำอะไรนะคะระบบเนี่ยจะเลือกให้เป็นสิทธิราชการอัตโนมัตินะคะระบบจะเลือกให้เป็นสิทธิราชการอัตโนมัตินะคะ บุคคลในครอบครัวมีสุดหลักของตนเองเนี่ยซ้อนกับสิทธิ์รองนะคะ สังคมแล้วมีบุตรรับราชการ เพราะฉะนั้นเนี่ยมารดา มีสิทธิ์รองเป็นสิทธิราชการนะคะกรณีแบบนี้มารดาจะ ทิ้งสิทธิ์ของตนเอง ทิ้งสิทธิ์หลักของตนเอง แล้วมันเลือกใช้สิทธิ์รองที่เป็นสิทธิราชการ แบบนี้ทำไม่ได้นะคะ มารดาจะต้องใช้สิทธิประกันสังคมที่เป็นสิทธิหลักของตนเองก่อน ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะคะ จะเลือกสิทธิ์ไม่ได้แต่ หากค่ารักษาพยาบาลเนี่ย มันเกินไปกว่าสิ่งที่มารดาจะได้รับจากประกันสังคมมีส่วนขาดเกิดขึ้นนะคะมารดาสามารถนำมาเบิกจากทางราชการได้อีก เฉพาะส่วนที่ขาดนะคะพูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากประกันสังคมเนี่ย มันต่ำกว่าสิทธิ์ที่เขาจะได้รับจากทางราชการ กรณีแบบนี้เนี่ยก็สามารถเบิกส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิ์จากทางราชการได้ นะคะ กรณีแบบนี้มักจะเกิดปัญหาเนื่องจากว่าเวลาที่ตัวบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิประกันสังคมเนี่ย เยต้องสั่งเครื่องเองเนี่ยมีสิทธิ์ะนสิทธิราชการี่อยากจมาใช้สิทธิ์ที่เป็นาานะคะกีช่วยเรืก่ามาแล้ว่นแ้ี่ไปฟังในคอมไมนี่ไงการสังแลเป็นอนาจขอบคุณนามีเอนติ้งนะคะ ะคะคนละกองกันหลักการสำคัญของประกันสังคมเนี่ยจะก็อการที่ต้องไปเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยไม่สงสารค่ะไปเราไปแล้วโอ้ยเอาจับขอครับ ไปดูกันต่อครับ เวิร์กเลยครับเวิร์กเลยครับอ่าไปฟังกันต่อนะครับ ถ่าย ถ่ายซ้อนเลยครับ ไปอีกวิชาหนึ่งนะครับ อีกวิชาหนึ่งนะคะ เมื่อส่วนกลางเมื่อกองค่ารักษาเนี่ย ได้รับเอกสารนี้แล้วนะคะ ก็จะนำมาคำนวณค่ารักษาพยาบาลในระบบนะเราเรียกว่าระบบ DRG นะคะคำนวณ ค่ารักษาพยาบาลออกมาตามกลุ่มโรคกลุ่มหัตถการนะคะที่อยู่ในที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มนี้แหละเอามาใช้ขึ้นในการคำนวณคำนวณออกมาละได้ค่ารักษาพยาบาลเราก็จะส่งค่ารักษาพยาบาลตัวเนี้ยกลับไปให้ส่วนราชการต้นสังกัดนะคะต้นสังกัดก็เบิกจ่ายตามค่ารักษาพยาบาลที่ส่วนกลางคำนวณให้นะคะอันนี้ก็จะเป็น วิธีการเบิกจ่ายของศิริราชปิยะ มหาราชการุณแล้วก็สุศรีพัฒน์ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใน นะคะ โอเค อันนี้ พอไม่เห็นนะก็เลยไม่ไม่รู้เลยนะคะว่าท่านตามทันไหมหรือว่า สงสัยตรงไหนหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการบรรยายออนไลน์เหมือนกันนะคะะเราไปต่อกันที่อัตราค่าบริการสาธารณสุขนะคะ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเนี่ยจะส่วนราชการจะใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกเนาะ แล้วก็กรณีที่เป็นผู้ป่วยในที่มาขออนุมัติกรมบัญชีกลางที่มาขออนุมัติ ส่วนกลางแล้วนะคะจะใช้อัตราค่าบริการสาธารณสุขนี้ในการคำนวณเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิ์นะคะอัตราส่วนใหญ่จะอยู่ในวอลหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วมันก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงตามหมวดต่างๆอีกอันนี้ต้องอัปเดตหนังสือเรียนอยู่เรื่อยๆนะคะ จะมีอยู่ด้วยกันิบหมวดนะคะอัตราค่าบริการสาธารณสุขจะมีสิบหกหมวด หมวดที่หนึ่งคือค่าห้องค่าอาหาร หมวดที่สองคือค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคนะคะ หมวดที่สามเป็นค่ายาค่าอาหารทางเส้นเลือดนะคะ หมวดที่สี่เป็นค่ายากลับบ้าน หมวดที่ห้าค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หมวดที่หกค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต หมวดที่เจ็ดค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา บทที่8เนี่ยเป็นค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีรักษานะคะบทที่9ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆบทที่10เป็นค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์บทที่ 11เนี่ยเป็นค่าผ่าตัดนะคะค่าทำผ่าตัดการไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดการในห้องผ่าตัดหรือผ่าตัดการนอกห้องผ่าตัดแล้วก็รวมถึงวิสัญญีดมยาด้วยนะคะ หมวดที่ 12เนี่ยจะเป็นค่าบริการพยาบาล พวกค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก 50 บาทก็จะอยู่ในหมวดนี้นะคะหมวดที่ 13 เป็นหมวดค่าบริการทางทันตกรรมก็คือค่าทำฟันนะคะ พวกค่าทำฟันต่างๆ จะอยู่ในหมวด13หมวดที่14เป็นค่าบริการทางกายภาพบำบัด และเวชกรรมฟื้นฟูนะคะ หมวดที่14นี้เนี่ยจะ ยังไม่มีการกำหนดรหัสกรมบัญชีกลางห้าหลักนะคะบทที่ 14ยังไม่มีรหัสนะคะะฉะนั้นจะเบิกได้ตามที่สถานพยาบาลเลือกเก็บนะคะ ค่ากายภาพบำบัด จะเบิกได้ตามที่สถานพยาบาลเลือกเก็บ แต่ต้องระวังนะคะว่าค่ากายภาพบำบัดนี้ต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคด้วยนะคะ เพื่อต้องเป็นไปเพื่อการบำบัดรักษาโรค ตามหลักการของเราเลยที่ต้องเริ่มมาจากการเจ็บป่วยพบแพทย์รักษาบุกได้ ยังจำกันได้ใช่ไหมคะหมวดที่15จะเป็นเรื่องค่าบริการฝังเข็มนะคะ และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นหมวดที่ 16เนี่ยจะเป็นค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรงนะคะ เพราะฉะนั้นหมวดที่16จะไม่สามารถเบิกได้นะคะ หมวดที่16 ไม่สามารถเบิกได้ เพราะมันไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลโดยตรงนะคะ เรามาดูกันที่หมวดแรกนะคะหมวดที่ 1 เป็นหมวดค่าห้องและค่าอาหารนะคะ ปัจจุบันนี้เตียงสามารถเบิกได้400บาทนะคะห้องพิเศษเบิกได้วันละพันนะคะการนับวันนอนเนี่ย24 ชั่วโมงเรานับเป็นหนึ่งวันนะคะเศษของชั่วโมง ถ้าเกินหกชั่วโมง เราก็คิดเป็นหนึ่งวันนะคะยกตัวอย่างเช่นเข้ารับการรักษาพยาบาลในวันนี้เวลาเก้าโมงเช้านะคะ ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยจำหน่ายผู้ป่วยในวันรุ่ง 9โมงเช้านะคะ ออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะคะ24ชั่วโมงเป็น 1 วัน แปลว่า9โมงของวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือนับเป็น 1 วันแล้ว ใช่ไหมคะจาก9โมงถึงเที่ยงได้แค่10 11 12ได้แค่ 3ชั่วโมง แปลว่ากรณีนี้เนี่ย เบิกได้แค่ 1 วันนะคะ แต่หากโรงพยาบาล จำหน่ายผู้ป่วยในวันรุ่งขึ้นเป็นเวลา 5 โมงเย็นนะคะ นับ 9 วันนี้ถึง 9 พรุ่งนี้เป็น 1 วันใช่ไหมคะ ครบ 24 ชั่วโมง จากละ9เวลา9นาฬิกาของพรุ่งนี้นับไปจนถึง 5 โมงเย็นได้กี่ชั่วโมงเอ่ย10 11 12 13 14 15อ่า10 11 12 13 14 15 16 17 ได้ 8 ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ารับการรักษาพยาบาล หนึ่งวันกับอีกแปดชั่วโมง เราบอกว่าเศษหากเกินหกชั่วโมง เราก็ให้คิดเป็นหนึ่งวันนะคะ เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เขาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สองวันนะคะ ก็คือถ้าไปห้องพิเศษก็คือเบิก ได้สองพันบาทนะคะคิดอย่างนี้เวลาคิดวันนอนนะคะเวลาที่จะเบิกค่ารักษา พยาบาลของเอกชนนะคะ เราใช้เลทค่าห้องพิเศษ นะคะก็คือคิดวันละพันนะคะอันนี้จะเป็นไปตามพิเศษวสองนะคะหนังสือเรียนพิเศษวสองสำหรับหมวดที่สองนะเป็นค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จะมีอยู่ด้วยกันเก้าหมวดย่อยนะคะเก้าหมวดย่อย แต่ละหมวดก็จะมีกำหนดไว้เกี่ยวกับ เป็นอุปกรณ์อวัยวะเทียมเกี่ยวกับระบบประสาทสำหรับหมวดที่1นะคะหมวดที่2ก็จะเป็นตาหูคอจมูกนะคะหมวดที่ 3 ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจ หมวดที่ 4 เป็นหลอดเลือดและหัวใจและหลอดเลือดหมวดที่5ก็คือทางเดินอาหาร หมวดที่ 6 เป็นทางเดินปัสสาวะแล้วก็สืบพันธุ์นะคะหมวดที่ 7 จะเป็นพวกกระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะ หมวดที่8เป็นวัสดุอุปกรณ์เวชศาสตร์ฝื้นฟูหมวดที่9เป็นอื่น ๆนะคะ หมวดที่9นี่ก็อย่างเช่นเรื่องของฟันปลอมนะคะ ฟันเทียม ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก ฟันเทียมถอดได้กี่ซี่ อันนี้ก็จะอยู่ในหมวดที่9นี้นะคะ ในตัวอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคนี้ เนี่ย รายการต่างๆ จะเบิกได้ตามรายการแล้วก็ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ นะคะซึ่งรายการแล้วก็อัตรานี้เนี่ยจะถูกรวบรวมไว้อยู่ในว484นะคะเพราะฉะนั้นอวัยวะเทียมอุปกรณ์ที่จะเบิกได้ต้องเป็นไปตามว484เท่านั้นนะคะและในบางรายการเนี่ยมันจะมีกำหนดข้อบ่งชี้เอาไว้นะคะจะต้องดูให้ละเอียดดีๆนะคะว่าตรงข้อบ่งชี้ที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถเบิกได้นะคะถ้าตรง ก็จะสามารถเบิกจากทางราชการได้นะคะไม่เกินอัตราที่กำหนด ในการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์อวัยวะทีเทียมนี้เนี่ยจะต้องเบิกจ่ายตรงเท่านั้นนะคะถ้าเบิกใบเสร็จจะต้องขอทำความตกลงนะคะมาที่กรมบัญชีกลางผานส่วนราชการต้นสังกัดระดับหลงส่วนราชการจะยังไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่ายได้ทันทีนะคะจะต้องขออนุมัติมาก่อน เป็นรายกรณีไปนะคะเป็นง่ายๆนะคะอุปกรณ์อวัยวะเทียมจ่ายตรงเท่านั้นถ้าเป็นใบเสร็จต้องขอตกลงนะคะหากอวัยวะเทียมนั้นเนี่ยเกิดชำรุดบกพร่องเสียหายนะคะ สามารถซ่อมแซมได้ จะสามารถเบิกค่าซ่อมแซมมันได้เนี่ยตามที่แพทย์สั่งโดยประหยัดนะคะ แต่ว่าก็ต้องไม่เกินรายการ อัตราตามรายการที่กำหนดไว้ด้วย นะคะยกเว้นส่วนที่เป็นการซ่อมแซมฟันเทียมเนี่ยจะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาฟันเทียมตามรายการที่กำหนดนะคะซ่อมแซมอวัยวะเทียมอุปกรณ์อื่นๆนะเบิกได้ตามที่แพทย์สั่งโดยประหยัดไม่เกินอัตราแต่ว่าถ้าเป็นซ่อมแซมฟันเทียมเนี่ยจะเบิกได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของรายการที่กำหนดนะคะอันนี้คือเพดาน ค่าฟันเทียมเนี่ย มันจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่ได้บอกว่าจะต้องบิกจ่ายตรงเท่านั้นนะคะค่าฟันเทียมเบิกได้ทั้งเบิกจ่ายตรงและใบเสร็จ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นค่าฟันเทียมแล้วเกิดใบเสร็จขึ้นมา อันนี้ไม่ต้องขอตกลงนะคะ ถ้าเป็นอุปกรณ์อื่นต้องขอตกลงมานะคะฟันเทียมไม่ต้องนะคะ อออันนี้เราต้องมีเวลาพักไหมคะอ่ะโอเค อ่างั้นก่อนที่จะไปเรื่องค่ายาและสารอาหารในเส้นเลือดที่เป็นแบบที่สามนะคะ เราพักกันก่อน พักกี่นาทีคะพี่สิบอะไรอ๋องั้นเดี๋ยวพักกันก่อนสิบนาทีนะคะ แล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะพูดต่อการเกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขในหมวดที่สามถึงสิบห้า นะคะแล้วก็จะไปต่อกันที่การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็การจัดทำฐานข้อมูล บุคลากรภาครัฐรวมถึงการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกรูปแบบประชาชนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันพักสิบนาทีนะคะ ปัจจุบันยามะเร็งที่จะเบิกได้นะคะ ก็คือจะมีอยู่ 23 ชนิดนะคะ โดยแพทย์เวลาที่จะใช้ยา 23 ชนิดนี้เนี่ย ก็จะต้องให้แพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยไปลงทะเบียนในระบบก่อนนะคะ เพื่อขออนุมัติมาก่อน เป็นการอนุมัติก่อนการใช้ยานะคะ เราเรียกระบบว่าระบบ OCPA นะคะ หรือออกป้านะคะก่อนที่จะใช้ยามะเร็ง 23 ชนิดะ ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และก็ต้องได้รับการอนุมัติก่อนนะคะเป็น p authorization นะคะหลักเกณฑ์ในเรื่องของการเบิกค่ายามะเร็งเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายหนังสือเวียนมากๆนะคะอาจจะต้องลองไปดูในรายละเอียดของร้านหนังสือเรียนนั้นอีกทีนะคะอันวันนี้อาจจะไม่ได้มาพูดในเรื่องรายละเอียดตรงนั้น นะคะ เพราะว่ามันมีความซับซ้อน แล้วก็ยาแต่ละประเภทเนี่ยมันก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ มีเงื่อนไขวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันนะคะ นอกจากนี้เนี่ยมันจะมียามะเร็งที่ไม่เราระบุกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าจะต้องเบิกใบเสร็จเท่านั้นไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้นะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นไปตามตัว วสสสามิบามหรือสสสามิบี่นะคะวสสสาาามมมสี่เนี่ยจะมีการกำหนดไว้ว่า ยาประเภทใดเนี่ยที่ห้ามเบิกจ่ายตรงนะคะ จะต้องเอาใบเสร็จมายื่นเบิกที่ต้นสังกัดเท่านั้นนะคะต้องไปดูในวสสสาาามมมสี่แล้วก็มันก็จะมีแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะ แต่ถ้าเป็นยามะเร็งามที่อยู่ในยี่สสิบามชนิดจะต้องเบิกจ่ายตรงเท่านั้นนะคะ สรุปนะคะก็คือยามะเร็งมีด้วยกัน2กลุ่ม ก็คือกลุ่มที่ต้องดูดจ่ายตรงเท่านั้นคือต้องขออนุมัติเท่านั้น 2 ก็คือกลุ่มที่ห้ามดูดจ่ายตรงต้องเบิกใบเสร็จเท่านั้น จะมีรายการยากำหนดไว้อยู่ในวอสามสามสามสี่นะคะสำหรับยากลุ่มโรครูมาติกสะเก็ดเงินนะคะเอรู้สึกอ่ะ ันนี้สไลด์ยังไม่ได้แก้ไขนะคะ ปัจจุบันนี้เนี่ยยารักษากลุ่มโรครุมาติกแล้วก็สะเก็ดเงินเนี่ยจะอยู่ในวหนึ่งหกหกนะคะลงวันที่ยี่สิบหกมีนาหกสี่แล้วก็วนหึ่่งสีสองลงวันที่สิบห้ามีนาหกสี่นะคะแต่หลักการยังเหมือนเดิมก็คือห้ามเบิกใบเสร็จนะคะต้องเบิกจ่ายตรงเท่านั้น นะคะเวลาที่เราบอกว่าห้ามเบิกใบเสร็จห้ามเบิกใบเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใบเสร็จขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะต้องขออนุมัติกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณีนะคะ สำหรับการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรนะคะ ก็จะแบ่งอยู่ด้วยกัน 4 ประเภทนะคะ ประเภทที่ 1 คือยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะ ยาประเภทที่สองเนี่ยก็คือยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณตามประกาศของสาธารณสุขนะคะสามคือเภสัชตำรับโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่โรงพยาบาลเนี่ยผลิตยาแผ่นยาสมุนไพรนั้นๆเองนะคะประเภทที่สี่คือยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายนะคะยาเภสัชตำรับโรงพยาบาลถ้าใครนึกภาพไม่ออกอาจจะนึกถึงยาของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาไทภูเวตนะคะ อันนี้ก็คือเป็นยาที่โรงพยาบาลเนี่ยผลิตขึ้นเองนะคะ อันนี้จะเป็นยาประเภทที่สามนะคะการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรเนี่ยก็จะต้องระบุประเภทด้วยนะคะว่าเป็นการอ่อการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรประเภทไหน ประเภทที่หนึ่งสองสามหรือสี่นะคะหลักเกณฑ์จะเป็นไปตามวสองหกสองนะคะ ซึ่งการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพร ต้องเป็นไปตามหลักการที่ต้องเป็นยารักษาโรค แล้วก็ไม่ใช่การเสริมสวยหรือการป้องกันโรคนะคะพวกเจลพริกน้ำมันไพรยานวดนะคะอันนี้จะถูกบรรจุไว้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะหลักเกณฑ์คือกำหนดให้เบิกได้คนละหนึ่งรายการ ไม่เกินหนึ่งหลอดหรือหนึ่งขวดต่อเดือนนะคะการเบิกค่าเจอพริกน้ำมันพลายยานวด จะเบิกได้คนละหนึ่งรายการไม่เกินหนึ่งหลอดหรือขวดต่อเดือนนะคะสำหรับวิตามินและแร่ธาตุนะคะ และอยู่ในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะ มีข้อสังเกตนิดนึงว่า ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ วิตามินที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติจะเป็นวิตามินเดี่ยวนะคะในบัญชียาหลักแห่งชาติจะไม่มีวิตามินรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเบิกค่าวิตามินรวมได้นะคะแต่ถ้าเป็นการ เป็นการเบิกจ่ายค่ายาที่เป็นวิตามินเดี่ยว อย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C นะคะทีละรายการ อันนี้เบิกว่านะคะ แต่ถ้าวิตามินรวมเลยจะไม่ไม่สามารถเบิกได้เพราะว่าไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะหลักเกณฑ์เรื่องวิตามินและแร่ธาตุก็จะอยู่ในวอลเจ็ดสิบสองนะคะการเบิกค่าเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อม นะคะซึ่งก็จะได้แก่กลูโคซามีน หรือคอนดัตินซัลเฟตแล้วก็ไดอะซาเรนนะคะอันนี้จะต้องบุกในระบบเปิดจ่ายตรงเท่านั้น ถ้ามีใบเสร็จต้องขอตกลงนะคะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่งมีการแก้ไขเเรื่องของการเบิกค่ายากลูโคซามีนไปนะคะล่าสุดจะอยู่ในวอรหนึ่งหกเจ็ดนะคะจะ ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการใช้ยากูโคซามีนแล้วนะคะแต่ว่าการเบิกจ่ายค่ายานี้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ระบุไว้ในว167นะคะ ยังคงมีแนวทางกำกับไว้อยู่นะคะ โดยการเบิกค่ายาฉีดกูโคซามีนเนี่ยฉีดเข้าคอจะต้องเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้นนะคะ สำหรับคอนเดตินเซนเตอร์และไรอเซเลนเนี่ยที่เป็นกลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมเหมือนกัน อันนี้ก็คือจะต้องเบิกจ่ายตรง แล้วก็เป็นไปตามหลักการทั่วไปก็คือ เป็นยานอกที่ต้องมีหนังสือรับรองระบุเหตุผลการใช้ยานอกมาด้วยนะคะสำหรับหมวดที่ 5 ที่เป็นค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะคะ หลักการคือจะต้องใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะหลักการคือจะต้องใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกนะคะสำหรับผู้ป่วยนอกการเบิกค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ที่นำกลับบ้านไปใช้นอกโรงพยาบาลเนี่ยจะเบิกได้อยู่ 4 รายการเท่านั้นนะคะ หลักการคือใช้ในโรงพยาบาล ถ้าเบิกกลับบ้านจะเบิกได้แค่ 4 รายการเท่านั้นนะคะ ก็คือ สายแห้งหันผ่านรูจมูกถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ สายสวนปัสสาวะถุงเก็บน้ำปัสสาวะสี่รายการนี้เท่านั้นที่จะสามารถเบิกกลับบ้านได้นะคะแต่ถ้าเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยากรณีอื่นๆประเภทอื่นเนี่ยจะต้องใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกค่าชุดทำแผลนะคะอย่างเช่นสำลีพลาสเตอร์อย่างเงี้ยเบิกกลับบ้านเบิกไม่ได้นะคะนำกลับไปใช้ที่บ้านเบิกไม่ได้ แต่ถ้าใช้ในโรงพยาบาลเบิกได้นะคะค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาก็คือจะไม่มีรหัสนะคะเว้นแต่เป็นสี่รายการที่ให้ออกไปใช้นอกโรงพยาบาลก็จะมีรหัสกำหนดไว้ แต่ถ้าเป็นค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลตามปกติเนี่ยจะไม่มีการกำหนดรหัสนะคะเบิกได้ตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บนะคะสำหรับหมวดที่ 6 ที่เป็นค่าบริการโลหิตแล้วก็ หมวดที่ 7 ที่เป็นค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เนี่ย อันนี้เรามีการปรับปรุงขึ้นมาตามว393 แล้วก็ว372นะคะ จะตัดพวกรายการที่เป็นลงท้ายด้วย 999 ออกนะคะเดิมเนี่ยถ้าใครดูเรื่องค่ารักษาพยาบาลอาจจะเคยสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันจะมีรหัส9ที่ลงท้ายด้วย999นะคะที่จะให้เบิกได้ตามที่สถานพยาบาลเลขเก็บ ปัจจุบันนี้ยกเลิกออกไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นจะเบิกได้ตามรายการที่กำหนดไว้ในว393หรือว372เท่านั้นนะคะ เบิกได้ตามรายการที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนเท่านั้นนะคะ ถ้าผู้ป่วยมีความจำเป็นที่ที่จะต้องใช้รายการอื่นที่อยู่ในหมวดหกหมวดเจ็ดนอกเหนือจากนี้เนี่ย อันเนี้ยเป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่จะต้องทำขออนุมัติเข้ามาที่กรมบัญชีกลางนะคะ อนุมัติรายการ พื่อที่กรมบัญชีกลางเนี่ยจะได้นำไปกำหนดรหัสออกมานะคะ แต่ส่วนราชการเนี่ย ถ้าเกิดว่าได้รับใบเสร็จ ออกมาที่เป็นลงท้ายด้วย 999สำหรับหมวด 6 หมวด 7 อันนี้จะถูกยกเลิกไปแล้ว ก็คือจะไม่สามารถเบิกได้นะคะ เช่นเดียวกันในหมวด 8 นะคะ ล่าสุดที่ออกมาก็คือจะเป็นว422 นะคะสำหรับหัวข้อที่ 8.1 ถึง 8.5 ที่เป็นบริการลังสีวินิจฉัย นะคะ อันนี้ก็จะยกเลิกรหัส 999 ไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะ เช่นเดียวกับ 376 ที่เป็นเรื่องค่าเวชศาสตร์ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์อันนี้ก็ยกเลิก 999 ไปเหมือนกันนะคะหลายหลายท่านอาจจะโทรมาสอบถามนะคะว่าคืออสามารถทำไมหมวด8เนี่ยค่าบริการสาธารณสุขถึงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามว422 ก็ต้องบอกว่าในเว็บไซต์มันยังไม่ได้อัปเดตหมวด8 นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะดูอัตราค่าบริการสาธารณสุขหมวดที่8เนี่ย อันนี้จะต้องไปเปิดหนังสือเรียนดูในวอ422นะคะ ในเว็บไซต์อาจจะในเว็บไซต์จะยังไม่ได้อัปเดตนะคะ ส่วนหมวดที่ 8 ที่เป็น 8.8 ที่เป็นค่าบริการหลังสีรักษานะคะ อันนี้ยังไม่ได้แก้ไขนะคะ ก็จะยังคงเป็นไปตามวอ297 กับวอ432 อยู่ นะคะ หมวดที่ 11 ที่เป็นค่าหัตถการและวิสัญญีนะคะ หลักๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าปกติเนี่ยค่าบริการสาธารณสุขจะต้องมีกำหนดรหัสกรมบัญชีกลาง5หลักไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นค่าหัตถการในห้องผ่าตัดนะคะ กับค่ากายภาพบำบัดจะยังไม่มีการกำหนดจะไม่มีการกำหนดรหัสกรมบัญชีกลางนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเบิกได้ตามที่โรงพยาบาลได้เก็บนะคะ แต่ถ้าเป็นค่าหัตถการนอกห้องผ่าตัด ยังคงมีการกำหนดอัตราอยู่นะคะก็ไปดูในวอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดได้สำหรับหมวดที่สิบสามนะคะที่เป็นค่าบริการทางทันตกรรมนะคะหมวดที่สิบสามค่าทำฟัน จะอยู่ในวอร์สองสี่หกกับวอร์สามหกเก้านะคะ วอ246 กับวอ369 แต่ถ้าเป็นเรื่องฟันเทียม จะไปอยู่ในอุปกรณ์อวัยวะเทียมหมวดที่สองนะคะ ในวอ484 ถ้าเป็นเรื่องค่าทำฟันอื่น ๆอุดขุดถอนจะอยู่ในวอ246 นะคะ เบิกได้ทั้งเบิกในเบิกได้ทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะคะ มีเคยมีคำถามเข้ามาว่า การจัดฟันเนี่ย สามารถเบิกได้ไหมนะคะเราต้องแยกออกเป็นสองกรณีสำหรับการจัดฟันนะคะ ถ้าเป็นการจัดฟันเพื่อการเสริมความงามนะคะ อย่างเช่นอาจจะไม่เข้ารูปไม่สวยนะคะทำฟันเกอ่ะ การจัดฟันเนี่ยมันจะไปเข้าขายในเรื่องของการเสริมความงามนะคะ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ หรือว่า เป็นกรณีปักแหวนเพดานโหวอันเนี้ย จะสามารถเบิกได้นะคะถือเป็นการรักษาพยาบาล แต่ว่าจะต้องขออนุมัติมาที่กรมบัญชีกลางเป็นรายกรณีนะคะ พร้อมกับใบรับรองแพทย์ด้วยนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยการจัดฟันนะคะ กรณีแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถเบิกได้นะคะ แต่ต้องขออนุมัตินะคะ ในเรื่องของค่าทำการเนี่ย ก็จะมีการกำหนดรหัสกรมจิการกลาง5หลักไปด้วยนะคะในวอ246 และ369นะคะสำหรับหมวดที่ 15 ที่เป็นเรื่องค่าฝังเข็มนะคะค่าบริการฝังเข็มและให้การบำบัดรักษาของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นการบำบัดรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีน แล้วก็แพทย์แผนไทยนะคะแผนจีนและแผนไทยนะคะ โดยในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีฝังเข็มเนี่ยในตามหมวดนี้เนี่ยก็จะต้องมีหนังสือรับรองของแพทย์ด้วยนะคะ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในว447นะคะต้องมีหนังสือรับรองออกโดยแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในว447นะคะ และในใบนั้นเนี่ยจะต้องมีการระบุ โรคหรืออาการที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้นะคะพร้อมรอบระยะเวลาในการรักษาด้วยนะคะ แต่ละรอบก็จะมีอายุไม่เกินแต่ละรอบก็คือจะกำหนดได้ในหนึ่งเดือน มีใบรับรองแพทย์นี้เนี่ยจะต้องระบุรอบระยะเวลาในการรักษาเนี่ยมีอายุหนึ่งเดือนนะคะ มีอายุหนึ่งเดือน เบิกค่าฝังเข็มแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอก 50 บาทได้อีกนะคะเพราะว่าค่าบริการฝังเข็มที่เรากำหนดอัตราไว้เนี่ยมันรวมค่าบริการผู้ป่วยนอกไปแล้วนะคะจะไม่สามารถเบิกแยกได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะหมวดที่ 15 จะต้องมีการเบิกค่าบริการฝังเข็ม แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีน จะต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด พร้อมกับระบุโรค และรอบระยะเวลาการรักษาไว้ด้วยนะคะอัตราก็จะเป็นไปตามว447 จะเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอกแยกไม่ได้นะคะแล้วก็มีข้อสังเกตว่าในแต่ละรายการเนี่ยมันอาจจะมีการกำหนดเเงื่อนไขหรือหมายเหตุเอาไว้นะคะอย่างเช่นค่า ประคบสมุนไพรค่านวดแล้วก็ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพร อันนี้เนี่ยจะมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า ถ้าไปทำสามรหัสนี้นะคะ จะเบิกได้แค่รหัสเดียวเท่านั้นนะคะ ถ้าไปทำสามรหัสนี้ภายในวันเดียวจะเบิกได้แค่รหัสเดียวเท่านั้น อันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ ำหรับอันสไลด์นี้เนี่ยจะเป็นกรณีใบรับรองใบการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลนะคะหรือแบบ7135หมายความว่าเวลาที่เราไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของทางราชการนะคะ แล้วโรงพยาบาลนั้นเนี่ยไม่มียาหรือไม่มีอวัยวะเทียมก่อนจำหน่ายนะคะ หรือว่าไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์ได้นะคะ โรงพยาบาลสามารถออกแบบ7135มาให้ผู้ป่วยนะคะ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยออกไปซื้อ หรือไปทำการเอ็กซเรย์ที่แห่งอื่นได้นอกจากโรงพยาบาลทางราชการนั้นนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้ามีแบบ7135ผู้มีสิทธิ์สามารถไปซื้อยาจากคลินิกข้างหน้าได้นะคะหรือว่าไปซื้ออุปกรณ์อวัยวะเทียมจาก บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์อวัยวะเทียมนะคะ หรือว่าไปเอ็กซเรย์ที่อาจจะเป็นแผลอื่นนะคะ หรือโรงพยาบาลอื่น กรณีแบบนี้เนี่ยพอเขาได้รับใบเสร็จออกมานะคะ ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนนะคะ พอเขาได้รับใบเสร็จออกมาจากด้านขายยาคลินิกอะไรก็แล้วแต่นะคะ เอาใบเสร็จพร้อมกับแบบ 7135 ที่โรงพยาบาลรัฐออกให้ นะคะเอาไปเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้นะคะเอาไปเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ แต่สำคัญนะคะว่าสิ่งที่ท่านไปทำข้างนอกโรงพยาบาลรัฐเนี่ยจะต้องตรงกับสิ่งที่แพทย์สั่งในแบบ 7135 ด้วยนะคะสมมติ แพทย์สั่งแพทย์ระบุในแบบ 7135 ว่า จำเป็นต้องใช้ยา A ยา B ยา C นะคะ ท่านก็ไปซื้อยา A ยา B ยา C แล้วก็มียาดีเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ แล้วก็มาเบิกจากทางต้นสังกัด กรณีแบบนี้เนี่ย สิ่งที่จะเบิกได้ก็คือยา A ยา B ยา C ที่โรงพยาบาลรัฐสั่งเท่านั้นนะคะ ยาดีเนี่ย มันจะนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลของรัฐสั่งแล้วก็จะเบิกไม่ได้นะคะ อันนี้ก็คือจะต้องเป็นไปตามแบบ เออ่จะต้องเป็นไปตามรายการที่ระบุไว้ด้วยในแบบเมห้านะคะต้องสอดคล้องกันสำหรับค่าตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเราพูดกันไปตอนต้นว่าหลักการสำคัญของเรื่องของอการรักษาพยาบาลที่จะเบิกได้ต้องเป็นเรื่องของการรักษา ใช่ไหมคะ ถ้าเป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังประกาศกำหนดแค่กรณีเดียวก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะ การตรวจสุขภาพประจำปีจะเบิกได้เฉพาะกับผู้มีสิทธิ์นะคะ บุคคลในครอบครัวจะยังไม่สามารถเบิกได้นะคะ ผู้มีสิทธิ์ก็คือลูกจ้างประจำข้าราชการผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ นะคะเบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันก็คืออายุต่ำกว่า 35 ปี แล้วก็อายุมากกว่า 35 ปีนะคะจะมีอยู่สองรายการที่คุณผู้ชาย ไม่อาจตรวจได้โดยสภาพนะคะก็คือตรวจมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งปากลูกนะคะตรวจได้ปีละหนึ่งครั้งตามปีงบประมาณนะคะคนละเรื่องกับกรณีอายุของใบเสร็จนะคะตรวจสุขภาพประจำปี เบิกได้ปีละหนึ่งครั้งนับตามปีงบประมาณนะแต่ถ้าใบเสร็จเนี่ย เวลาเอามาเบิกใบเสร็จผู้ป่วยนอก ใบเสร็จผู้ป่วยนอกนี้เนี่ยจะมีอายุหนึ่งปี นับตามปีปฏิทินหรือปีพศนะคะ ใบเสร็จผู้ป่วยในไม่มีอายุนะคะ ใบเสร็จผู้ป่วยนอกมีอายุหนึ่งปีนับตามปีพศตรวจสุขภาพประจำปี ปีละหนึ่งครั้งตามปีงบประมาณนะคะ โดยการตรวจสุขภาพประจำปีนี้เนี่ย จะต้องเป็นไปตามรายการแล้วก็อัตราตามบัญชีตามรายการแม่ท้ายวอหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะ ถ้าไปตรวจรายการนอกเหนือจากนั้นจะไม่สามารถเบิกได้นะคะสำหรับ การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงละว่าเข้าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยจะเบิกได้ตามอัตราค่าบริการสาธารณสุขใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นเข้ารับการรักษาที่บริการการรับการรักษาที่สถานพยาบาลของเอกชนเนี่ยมันจะเบิกได้อยู่แค่3กรณีเท่านั้นนะคะ ก็คือการนัดผ่าตัดล่วงหน้า การส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราว นะคะ แล้วก็กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรามาดูทีละกรณีกันนะคะ กรณีแรกการนัดผ่าตัดล่วงหน้านะคะ มีอยู่ด้วยกันสามเงื่อนไข เงื่อนไขแรกก็คือจะต้องดูว่าโรงพยาบาลที่จะไปเข้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางหรือไม่นะคะสองหัตถการที่จะไปทำ หัตถการที่จะไปเข้ารับการรักษาเนี่ย เป็นไปตามข้อตกลงของโรงพยาบาลกับกรมชีกลางหรือเปล่านะคะ ซึ่งสองเงื่อนไขแรกนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลางนะคะจะมีชื่อโรงพยาบาลแล้วก็หัตถการให้ตรวจสอบอยู่ว่า โรงพยาบาลไหนเข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางบ้าง หัตถการไหนที่โรงพยาบาลนั้นๆรับทำนะคะ สองเงื่อนไขแรกตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ เงื่อนไขที่สามคือต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะ ที่กำหนดไว้ที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้นะคะ ซึ่งการตรงข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นี้เนี่ย เราไม่ใช่หมอเนาะอาจจะไม่ทราบนะคะ ก็สิ่งที่จะรู้ได้ว่า คสของเราเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้หรือเปล่านะคะ อาจจะต้องเข้าไปคุยกับแพทย์ก่อนนะคะ ถ้าครบสามเงื่อนไขนี้ ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้าได้นะคะ แต่ท่านจะต้องตกลงกับโรงพยาบาลให้เรียบร้อยนะคะ ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนั้นๆนนนะคะ เพราะมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่าย ส่วนเกิน ที่ไม่สามารถเบิกได้ขึ้นมาด้วย นั่นหมายความว่า ถ้าไปเข้านัดถ้าไปเข้ารับบริการนัดผ่าตัดล่วงหน้า อาจจะมีส่วนร่วมจ่ายเกิดขึ้นนะคะ ไม่สามารถเบิกได้ทั้งหมดนะคะมันจะมีพวกค่าส่วนเกินค่าห้อง ส่วนเกินค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม แล้วก็ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษที่เป็นส่วนเกินขึ้นมา ไม่สามารถเบิกได้ อันนี้ก็จะต้องลบตกลงส่วนต่างที่เราต้องจ่ายกับโรงพยาบาลให้เรียบร้อยก่อนนะคะ และ การนัดผ่าตัดล่วงหน้าจะต้องส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายทางแพทย์นะคะใบเสร็จจะไม่สามารถเบิกได้นะคะ ถ้าเกิดใบเสร็จขึ้นมาจริง ๆ จะต้องขอตกลงครั้งนะคะ จะต้องขอทำความตกลงนะที่กรมบัญชีกลางก่อนนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของการนัดผ่าตัดล่วงหน้า นะคะ สำหรับการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนเป็นกรณีที่สองก็คือการส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราวโดยได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลรัฐมาที่โรงพยาบาลเอกชน เพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังนะคะ หลักการคือต้องได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลรัฐนะคะ สามารถเบิกได้ทั้งเบิกจ่ายตรงแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะคะ สำหรับกรณีที่เบิกใบเสร็จรับเงินก็ต้องปฏิบัติตามว277 ด้วยนะคะ ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายได้ไม่ต้องขอตกลงนะคะพันบาทนะคะ ค่ายาอีโปหรือค่าตรวจแลบเนี่ย ก็จะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนดนะคะ อ่ะ อันนี้เป็นเรื่องของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลรัฐปัจจุบันเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้อยู่ในวอหนึ่งสี่หกนะคะสำหรับกรณีสุดท้ายนะคะ ก็คือกรณีของการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะการเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยแบ่งออกได้เป็นสามระดับ ฉุกเฉินวิกฤตสีแดงเลยนะคะฉุกเฉินเร่งด่วน สีเหลือง ฉุกเฉินไม่รุนแรงสีเขียวนะคะมีสามระดับฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉินเร่งด่วนฉุกเฉินไม่รุนแรงนะคะอันนี้คือระดับของการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เราแบ่งไว้นะคะหลักเกณฑ์นี้เนี่ยจะเป็นไปตามว333แล้วก็ว76นะคะ ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีนะคะ ก็คือใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ออกมาจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติานะคะมือถือไม่ว่าใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินนี้เนี่ย จะระบุผลการประเมินออกเป็นสองลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรกคือระบุว่าเข้าเกณฑ์ ลักษณะที่สองคือระบุว่าไม่เข้าเกณฑ์นะคะเข้าเกณฑ์หมายความว่าเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตไม่เข้าเกณฑ์แปลว่าไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตนะคะถ้าระบุว่าไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยเราจะต้องไปดูต่อที่รหัส ESI นะคะว่ามีคำว่าเร่งด่วน หรือมีคำว่าไม่รุนแรงหรือเปล่านะคะถ้าระบุว่าเร่งด่วนหรือไม่รุนแรง อันเนี้ยก็จะเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือฉุกเฉินไม่รุนแรงนะคะยังคงเป็นฉุกเฉินอยู่นะคะแต่ถ้าระระดับระดับ ESI เนี้ยระบุว่าทั่วไปหรืออื่นๆ แบบนี้จะไม่สามารถเบิกได้ เพราะไม่ใช่กรณีฉุกเฉินนะคะสรุปง่ายๆนะคะ การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินจะต้องมีใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะที่ออกจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือสพชผลการประเมินจะระบุเป็นสัญลักษณะก็คือเข้าเกณฑ์ เข้าเกณฑ์คือเข้าเกณฑ์วิกฤต ถ้าไม่เข้าเกณฑ์แปลว่าไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตต้องไปดูต่อที่รหัส ESI ว่าเป็นเร่งด่วนหรือไม่รุนแรงหรือเปล่านะคะ ถ้าเราบุกเพื่อเป็นอื่นเกิดไม่ได้เลย ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินพรุ่งนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเข้าเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยท่านไม่ต้องไปพิจารณารหัส ESI อีกแล้ว นะคะเข้าเกณฑ์คือเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตนะคะไม่ได้แล้วต้องต้องคราวนี้มาดูต่อว่าพอเป็นฉุกเฉินวิกฤตปุ๊บเนี่ย ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเนี่ยจะต้องแจ้งขอเตียงกับโรงพยาบาลเอกชนนั้นๆภายใน 24 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนเนี้ยไปขอเตียงในระบบ เพราะเมื่อเวลาที่ท่านพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว ท่านจะต้องย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะ เมื่อพ้นวิกฤตแล้วจะต้องย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ในช่วงเวลา ที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะคะหรือไม่เกิน 72 ชั่วโมง ท่านไม่ต้องสำรองคือท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐนะคะก็คือโรงพยาบาลเนี้ยจะไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินกับท่านในช่วงที่ท่านยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะไม่เกิน 72 ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าพ้นภาวะวิกฤตแล้ว สามารถย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลของทางราชการได้แล้วนะคะ ท่านจะต้องย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลของทางราชการนะคะ ถ้าไม่ย้ายเพราะประสงค์จะอยู่ต่อเอง อันนี้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะคะ แต่ถ้าไม่ไม่ย้ายก็มีเหตุผล อาจจะเป็นเพราะไม่มีเตียงของโรงพยาบาลรัฐรับย้ายนะคะ หรือว่า พราะฉะนั้น72 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยยังไม่พ้นภาวะวิกฤตอันเนี้ยสามารถเบิกได้อยู่นะคะ อัตราเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะคะ แต่ว่าถ้ายังไม่ย้ายเพราะมีเหตุผลสองประการนี้ท่านยังคงสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะคะสรุปนะคะ ถ้าเกิดว่าใบประเมินผลออกมาว่าเข้าเกณฑ์ เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ต้องแจ้งขอเตียงกับโรงพยาบาลเอกชนนั้นนะคะเพื่อย้ายกลับไปโรงพยาบาลของรัฐเมื่อผลภาวะวิกฤตแล้วนะคะโดย ในช่วงที่ท่านยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะรัฐจะให้ความคุ้มครองท่านไม่ต้องจ่ายเงินนะคะรัฐจะให้ความคุ้มครองในช่วงที่ท่านยังอยู่ในภาวะวิกฤตแต่จะคุ้มครองไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะ ถ้าท่านพ้นภาวะวิกฤตแล้ว ท่านจะต้องย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลของทางราชการตามสิทธิ์นะคะ ถ้าไม่ย้ายกระทรวงจะหยุดต่อเองจ่ายเอง ถ้าไม่ย้ายแต่มีเหตุผลนะคะ เพราะไม่มีเตียงรับย้าย หรือเพราะยังไม่พ้นภาวะวิกฤตอันนี้เบิกได้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดอัตราที่จะเบิกได้กันนะคะสำหรับกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต นะคะ เราบอกว่าพอไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตปุ๊บ เราต้องไปดูต่อที่รหัส SI ว่าเป็นเร่งด่วนหรือไม่รุนแรงหรือเปล่านะคะ ถ้าใช่จะต้องเป็นผู้ป่วยในเท่านั้นถึงจะเบิกได้นะคะ ก็สำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วก็นำใบเสร็จไปเบิกที่ต้นสังกัดนะคะ ถ้าไม่ฉุกเฉินวิกฤตแต่เป็นฉุกเฉินเร่งด่วนหรือไม่รุนแรง จะเบิกได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ป่วยในนะคะ ราวนี้เรามาดูตรากันนะคะ ถ้าเกิดว่าใบจำะเนระบุเข้าเกณฑ์ปุ๊บ แล้วท่านมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาล หลังจากพ้นภาวะวิกฤตแล้วนะคะ เนื่องจากย้ายไม่ได้ เพราะไม่มีเตียงนะคะ พ้นวิกฤตแล้ว แต่ย้ายไม่ได้เพราะไม่มีเตียง นะคะอัตราที่จะเบิกได้ก็คือค่าห้องค่าอาหาร เบิกได้วันละพันนะคะค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม เบิกได้ตามอัตราในวอ484 ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นค่ารักษาพยาบาลจะเบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่มีลิมิตอยู่ที่แปดพันบาทนะคะอันนี้คือพ้นภาวะวิกฤตแล้วแต่ย้ายไม่ได้เพราะไม่มีเตียง นะคะย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลหุนไม่ได้เพราะไม่มีเตียงกรณีนี้เนี่ยส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายได้เลยนะคะ ไม่ต้องขอตกลงคลังนะคะ แต่เป็นกรณีที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เกิน 72 ชั่วโมงเนื่องจากเหตุยังไม่พ้นภาวะวิกฤตนะคะ กรณีแบบนี้ต้องขอทำความตกลงมาที่กรมบัญชีกลาง เป็นรายกรณีนะคะ อัตราที่เบิกได้คือเบิกค่าห้องค่าอาหารได้วันละพันนะคะ ค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียมตามวอสี่แปดสี่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะเบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงนะคะไม่มีไม่ได้มีเพดานกำหนดนะเบิกได้ครึ่งหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปจริงนะคะอันนี้เป็นกรณีเข้าเกณฑ์นะคะแต่จำเป็นที่จะต้องอยู่เบิกได้ครึ่งหนึ่ง ของที่จ่ายจริงแต่มีลิมิตอยู่ที่แปดพันบาทนะคะ มีลิมิตอยู่ที่แปดพันบาทและจะต้องเป็นผู้ป่วยไหนเท่านั้นนะคะ ในกรณีที่รหัส SI ระบุว่า ทั่วไปอื่น ๆ เราบอกแล้วว่าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินเบิกไม่ได้นะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างไปประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะ ในปัจจุบันนี้เนี่ย หน้าตาของใบประเมินมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตรงหัวมันอาจจะไม่ได้ขึ้น ไม่ได้เขียนคำว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นระบบการคัดระบบสนับสนุนการคัดแยกผู้ป่วยประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็ จากระบบของสถาบันการแพทย์เชิญแห่งชาติอยู่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นใบนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ เรามีซ้อมความเข้าใจไปอยู่ในวอ447 นะคะ อ่ะ อันนี้เป็นหน้าตาตัวอย่างนะคะ ก็ขอให้พิจารณาตรงผลการประเมินแล้วก็รหัส ESI เป็นสำคัญนะคะ ว่าเขาเป็นฉุกเฉินระดับไหนนะคะ เกณฑ์ของสิทธิ์อื่นนะคะ ในกรณีที่ การยื่นขอเบิกเงินนะคะจะต้องยื่นแบบ 7131นะคะยื่นที่ไหนนะคะยื่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดของตนเอง ในกรณีที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการนะคะก็ ยื่นคำสั่ง เอ่อต้องยื่นณส่วนราชการที่ไปช่วยนะคะ โดยต้องแจ้งความประสงค์นะคะ แจ้งความประสงค์กับส่วนราชการที่ไปช่วยว่าประสงค์ที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลณนะส่วนราชการที่ไปช่วยนะ ส่วนราชการที่ไปช่วยเนี่ยก็จะแจ้งกลับหมายต้นสังกัดนะคะว่าจะเป็นคนเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการที่ไปช่วยนั้น สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เนี่ยพ้นสภาพจากการเป็นผู้มีสิทธิ์ไปแล้วนะคะก่อนที่จะใช้สิทธิ์แปลว่ายกตัวอย่างเช่นกรณีที่ข้าราชการเนี่ยในช่วงที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ไปใช้สิทธิ์เบิกเออไปใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐแต่ยังไม่ได้เอาใบเสร็จเนี่ยมายื่นเบิกที่ส่วนราชการนะคะ ต่อมาลาออกนะคะตอนหลังลาออกไปแล้วก็หมดสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าในการรักษาพยาบาลที่เขาไปเข้าในช่วงในในช่วงระหว่างที่เขายังเป็นข้าราชการอยู่เนี่ยเขายังคงมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาอยู่นะคะ ก็ให้เอาไปยื่นที่สำนักงานที่รับราชการครั้งสุดท้ายนะคะรับราชการที่ไหนณนะตอนที่มีสิทธิ์อยู่ก็ไปเบิกที่นั่นนะคะ จจุบันนี้เนี่ยเราให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราพยายามเอาเข้าระบบเบิกจ่ายตรงให้หมดนะคะแต่ว่าก็จะมีกรณีที่สามารถยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลณส่วนราชการต้นสังกัดได้นะคะในสี่กรณีนี้ก็คือ กรณีเจ็ดผู้ป่วยนอกนะคะเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลของทางราชการ สามารถยื่นใบเสร็จได้นะคะไม่ต้องขอตกลงคลัง ผู้ป่วยในของเอกชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกไปว่า ถ้าเป็นเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนหรือไม่รุนแรง อันนี้ก็สามารถเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้เลย ไม่ต้องขอตกลงนะคะหรือเป็นกรณีที่เบิกเพิ่มเฉพาะส่วนที่ขาดดูจากสิทธิ์อื่น อย่างเช่นส่วนขาดจากสิทธิประกันสังคมนะคะส่วนขาดจากกรณีการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะส่วนขาดจากบริษัทประกันภัย นะคะกรณีแบบนี้เนี่ยเบิกส่วนขาดเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้เลย ไม่ต้องขอทำความตกลงนะคะกรณีที่สองนะคะที่จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลณส่วนราชการต้นสังกัดได้ก็คือกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะแล้วภายหลังเนี่ยปรากฏว่า ได้รับคำสั่งให้ได้รับเงินเดือนย้อนหลังนะคะกรณีถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าได้รับเงินเดือนย้อนหลังในช่วงที่ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไปก่อน กรณีแบบนี้ก็สามารถนำค่ารักษาพยาบาลในช่วงที่ถูกสั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยไปเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้เลยนะคะกรณีที่ 3 ก็คือ กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เนี้ยอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งจ่ายบำนาญหรือเบี้ยหวัด นะอย่างที่เราพูดกันไปตอนต้นว่า การที่ผู้มีสิทธิ์ข้าราชการเกษียณอายุไปเป็นผู้รับบำนาญนะคะมันอาจจะเกิดรอยต่อเกิดขึ้นได้นะคะในถ้าเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงรอยต่อนี้เนี่ยแล้วหลังจากมีคำสั่งจ่ายบำนาญก็เอาใบเสร็จมาเบิกกรณีแบบนี้ส่วนราชการต้นสังกัดสามารถพิจารณาเบิกจ่ายได้เลยนะคะไม่ต้องขอตกลงพลาง นะคะกรณีที่สี่คือกรณีที่ผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวนี้เนี่ยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก และโรงพยาบาลของทางราชการออกหนังสือรับรองแบบ 7135 ให้ ว่าไม่มียาไม่มีอวัยวะเทียมจำหน่ายในโรงพยาบาล หรือไม่อาจให้การปฏิบัติการทางห้องทดลองหรือว่าทางเอ็กซเรย์ได้ ก็เลยออกแบบ 7135 ไปให้ ซื้อจากที่อื่นนะคะ หรือไปเข้ารับบริการที่อื่นนะคะ กรณีแบบนี้ถ้ามีแบบ 7135พร้อมกับใบเสร็จ ส่วนราชการสามารถพิจารณา อนุมัติเบิกจ่ายได้เลยนะคะ ไม่ต้องขอตกลงครั้งนะคะ嗯。 อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะคะก่อนที่จะไปถามตอบนะคะก็เข้าใจว่าหลาย ๆ ท่านเนี้ยอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาล เกี่ยวกับการตรวจโควิด หรือการรักษาโควิดนะคะเพราะว่าที่กองนี้ได้รับ คำถามมาเยอะมากนะคะ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจโควิดนะคะ ก็ต้องชี้แจงแบบนี้ว่า การตรวจโควิดนี้เนี่ยถ้าอาจจะอยู่ในการสามกรณีนะคะ กรณีแรกก็คือ กรณีที่ไปตรวจโควิด เองนะคะ ประสงค์จะตรวจเอง อาจจะวิตกกังวลว่า เอ๊ะเป็นหรือยังนะวันนี้ไอหรือยังนะคะ ไปตรวจเองประสงค์จะตรวจเอง ก็ต้องชำระเงินเองนะคะไม่สามารถเบิกได้นะคะกรณีที่สองคือกรณีที่ไม่ได้มีอาการอะไรแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดนะคะอาจจะไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออาจจะใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นคนที่ติดเชื้อโควิดนะคะอันนี้พอไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมควบคุมโรคนะคะ อันนี้ก็คือจะเบิกจ่ายได้ในงบภาพรวมของประเทศนะคะ จะเป็นเราจะเรียกว่างบสปสชนะคะ หรืองบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะ เขาจะมีงบก้อนใหญ่ ๆ ที่เป็นภาพรวมของประเทศไว้อยู่นะคะ คือง่ายๆก็คือสามารถเบิกได้ถ้าเข้าเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคนะคะ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกรณีที่สามก็คือเป็นกรณีที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอ หรือเป็นไปตามที่ ลักษณะที่กรมควบคุมโรคหรือประกาศสาธารณสุข กำหนดนะคะ และแพทย์เนี่ย เป็นผู้วินิจฉัยว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจทางห้องทดลองนะคะ มีอาการ และแพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจโควิดนะคะกรณีแบบนี้ก็สามารถเบิกได้นะคะ อันนี้เบิกจากงบของกรมบัญชีกลางนะคะงบกลางของที่กรมบัญชีกลางดูแลอยู่นะคะ กล่าวโดยสรุปภาพรวมเลยก็คือพูดง่าย ๆว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือมีความเสี่ยงจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจกรณีแบบนี้สามารถเบิกได้นะคะแต่ถ้าวิตกกังวลไปเองเบิกไม่ได้นะคะการตรวจโควิด เบิกได้จะถูกส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงนะคะมันจะไม่มีใบเสร็จออกมา ไปตรวจเนี่ยตรวจได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ แล้วก็ในโรงพยาบาลของเอกชนนะคะ อันนี้เป็น ตามนโยบายตามมติครมของทางรัฐบาลนะคะ แต่ที่สำคัญเลยก็คือต้องเบิกจ่ายตรงนะคะ การเข้ารับการรักษาพยาบาลเอ่อในเรื่องของการติดเชื้อโควิดก็เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าติดเชื้อโควิดปุ๊บไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน อันนี้ก็คือรัฐจะคุ้มครอง โรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากท่านนะคะในกรณีที่เป็นการรักษา โควิดนะคะสำหรับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถ้าท่านไหนไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วนะคะด้วยโรคโควิด แต่โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมานี้มานะคะโรงพยาบาลเอกชนได้เก็บค่าใช้จ่ายมานะคะโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์ท่านสามารถไปร้องเรียนได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะ ของกระทรวงสาธารณสุข เข้าใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนเข้าไปเยอะมากนะคะ เพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนมักจะเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยนะคะ อันนี้ก็คือต้องไปเข้าสู่กระบวนการร้องเรียนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไปนะคะ ันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะคะ เกี่ยวกับการตรวจโควิดแล้วก็การรักษาโควิดนะคะถึงช่วง Q&A นะคะได้รับคำถามมานะคะ ข้อแรกก็คือ ยาที่ได้รับใบรับรองการรักษาระบุอาการเจ็บคอท้องอืด ใบเสร็จระบุ ใบเสร็จรับเงินระบุว่าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสามารถเบิกได้ไหมคะ แล้วยานี้ใครในสำนักงงานหลายคนมีใบเสร็จแล้วลงวันที่วันเดียวกัน ทุกคนสา